og velkommen i Tivoli. Vi er i julesæsonen. Det er den 1. december i dag. Wow. Så vi skal ind og kigge på noget julemarked, som de har herinde i Tivoli. Okay. ูตรให้ซื้อด้วยนะ สูตรยุลมะเอ้ยห้าร้อยสำหรับสูตรมีมีเน็กไทด้วยหรือเปล่า ต้มโหมีต้มโหโอ้โหคู่ละร้อยยี่สิบห้านะจ๊ะ ไม่ธรรมดาเอ้ย แต่ก็น่ารักดีนะ แต่แบบ แพงมากไม่ต้องมองเลยไม่อะก็น่ารักดีอ่ะสองคู่สองร้อย ไม่เอาไหมไม่เอาไป แม่ลูกสองร้อยมัน แพงโดนโบดต่าวเลยอ่ะเกือบละใช้ตังก็ไม่ได้เราอ่ะ อุตส่าห์เอามาแล้วสองร้อยห้าสิบ อันนี้ขนจริงนะนี่ผมลองเก็บแลพราะมันหยิกฮ่าฮ่าเอ้ย อันนี้แบบไหนไหนโอ้เด็ก n k c a n a ก็าร้อยแปดสิบมั้งโอ้ไหนแมวอะ My o อ t อันนี้แพงเกินไป แล้วขนมันไม่นุ่มด้วยซื้ของปลอมไม่ได้หึใช่ ของปลอมปลอมนี่เอ้ยจะตายคิดว่า แต่ก็ถูกนะ แล้วก็หกสิบเอง ไป ไปดูไหมถุงมือ ฮะ อ้าวไม้เหรอ Yeah. อย่าให้กังกอด อันนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เขียนไว้วยสองร้อยแปดสิบ ก็ไม่แพงนะสำหรับหนังนี่ย หลายสีเลยนี่หันกันหันกลับกันมาบ้างไหมเห็นแต่ผมหลายสีเลยตรงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาเบียดด้วย จากฮาโลวีนสกันไหมลูกไม่เป็นไรแน่ใจ r u d o l ้ r u d o อ f Oh, ของเออผู้หญิงก็อันมีนี้เอ่ออันนี้ปีแล้วทอยแบบ insert I think- Ow. That's Yeah. อุ้ยอย่าไม่ถูกเลยนะ นี่คือชิลลี่นะคะ ไม่มีอะไรถูกหรอกห้องน้ำห้องน้ำเข้าฟรี ก็เราจ่ายค่าเข้าแล้วอ่ะ ก็จริง ถ่ายถ่ายถ่าย gamle apotek. Skal vi ikke prøve en af dem der igen? De der, Tak. hvor man kan vende eller noget. Jo. Det gør hvad som helst. ลูกอยากจะไปเล่นของเล่นของพูดแบบนี้อีกแล้วอ่ะ Yeah. มันมันดูไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยว Chinatown version เดนได้มาร์กทักเคยลองแล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันเหรอฮะ julemand! Åh, oh. Santa!ไม่นึกว่าเธอจะอยู่นี่ เธอมาทำนี่ไงนี่นี่ <laughs> Big Santa <laughs> Oh, this one down. ไม่มีหมาเลยบรันเซมันลโอ้ oh, fish and chips økologiske pomfritter. Jeg tror, jeg skal have fish and chips. this แซนด์วิชเลสก g e ส nice s a n d w i c ต้องไปทางนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเขาเจอแล้วเขาอยากกินอะไรเขาจะเอาฟิชชิ่งชิพส์เขาอยากกินหรือว่าลูกอาวใช้น้ำปาากับพ่อ kayaking, fishing ships. and Thank you. อวยูอะเอาชาหน้าบ็อกไม่ใช่เหรอ